มาใส่ให้วัดจ้า อะไรนะ อะไรอ่ะเซนาน้องเซนาเป็นอะไรก็ไม่รู้ กับใหม่ลูกจะมีอีกไหม โอ้ร่าเริงเหรอลูก มีความสุขเหรอคะ o ห่ไหมคะลูก ดกามไหมเนี่ยอะไร pink. I like that. Okay, okay. Yeah. Cá chấm. Cá chấm cười này. Ô, phải trao chó Chúc lời Tạ đây Tạ Tạ đâu

มาติดตามช่องเซล่าใหม่ซินได้ตามนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะ